สวัสดีค่ะ ในวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาดูในส่วนของ Tara Utility กันค่ะ โดยส่วนมากนะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะของระบบ Tara และดูสถานะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ User ของเราค่ะ มาเริ่มกันที่คำสั่งแรกนะคะคือคำสั่ง sinfo ค่ะ คำสั่ง sinfo นะคะ จะแสดงรายการสถานะของเครื่อง computing unit ทั้งหมดในระบบ Tara ค่ะ อย่างในที่นี้นะคะ ข้อมูลแสดงออกมาเป็นคอลัมน์คอลัมน์แรกคือคอลัมน์ partition คอลัมน์ที่2คือคอลัมน์ avail ค่ะ คอลัมน์ที่ 3เป็นคอลัมน์ time limit นะคะส่วนคอลัมน์ที่4 เป็น node ซึ่งแสดงจำนวน node ค่ะคอลัมน์ต่อไปเป็นคอลัมน์ state นะคะ และคอลัมน์สุดท้ายเป็นคอลัมน์ node list ค่ะ ในส่วนของคอลัมน์ partition นะคะ จะแสดงชื่อ partition นั้นๆค่ะ ยกตัวอย่างนะคะจะมี partition ชื่อ d v e l l ส่วนถัดไปอยู่ในคอลัมน์ของ Arrival จะแสดงสถานะเครื่องสถานะ Up คือเครื่องพร้อมใช้งานอยู่ค่ะ ส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนของ Time Limit ค่ะ ในส่วนของ Time Limit นะคะ จะแสดงระยะเวลาสูงสุด ที่งานนั้น ๆ สามารถรันได้ใน partition นั้นค่ะ ยกตัวอย่างเช่น partition compute นะคะ จะสามารถรันงานได้สูงสุด 5 วันค่ะ ส่วน partition devel จะสามารถรันงานได้สูงสุด 2 ชั่วโมงนะคะ ลำดับถัดไปจะเป็นส่วนของโหนดค่ะ อย่างในส่วนของโหนดนะคะ จะแสดงจำนวนโหนดที่อยู่ในสถานะ partition นั้นๆ ค่ะ จากในตัวอย่างนะคะ จะเห็นว่า 54 โหนด จะอยู่ในสถานะ unlock นะคะ ซึ่งอยู่ใน state state เนี่ย จะโชว์สถานะต่างๆของเครื่องนะคะ state จะแบ่งเป็น idle ค่ะ idel idle ก็คือเครื่องว่างอยู่ไม่มีการใช้งานใด ๆ mix นะคะ คือมีการใช้งานอยู่บางส่วนค่ะ อย่างเช่นใน compute n o d เนี่ย หรือใน partition compute จะมีคอทั้งหมด 40 คอนะคะ สถานะมิกหมายถึงว่าคอบางส่วนใน 40 คอ ซึ่งอาจจะเป็น 1 หรือ 39 คอ มีการใช้งานอยู่นะคะ สถานะถัดไปคือสถานะ unlock ค่ะ หรือ allocate นะคะ แสดงว่าจำนวนคอทั้งหมดในโหนดนั้นๆโดนใช้งานอยู่เต็มค่ะ อย่างเช่นในส่วนของ compute partition นะคะ จะหมายความว่าจำนวนคอทั้ง 40 คอ โดนใช้งานอยู่ทั้งหมดค่ะ ส่วนของโหนดลิสต์นะคะ จะแสดงรายชื่อโหนดที่อยู่ในสถานะนั้นๆนนนะคะ คำสั่งถัดมา คือคำสั่ง sq นะคะ คำสั่ง sq ใช้แสดงสถานะ job ทั้งหมดที่อยู่ในระบบทาราค่ะ จากที่แสดงบนหน้าจอนะคะ คำสั่ง sq จะแสดง job id partition name ซึ่งคือ job name นะคะ user state time node แล้วก็ node list วงเล็บ season ค่ะ ซึ่งแต่ละอันนะคะในส่วนของ job ID คือ job ID ของงานนั้นๆค่ะ ถัดมาคือ partition คือ partition ที่งานนั้นรันหรือเข้าคิวอยู่นะคะ ส่วนถัดไปคือส่วน name คือชื่อของ job ที่เราระบุไว้ค่ะ ในส่วน user นะคะ คือ user ที่เป็นเจ้าของ job ค่ะ ส่วน state หรือตัวย่อ st นะคะ คือ state ของงานค่ะ pd คือ pending แปลว่าเข้าคิวอยู่นะคะ r คือ running คือกำลังรันค่ะ time นะคะ คือระยะเวลาที่ job run ไปแล้วค่ะ ส่วนถัดไปคือโหนดนะคะจำนวนโหนดที่ใช้งาน ส่วนสุดท้ายคือ รายชื่อของโหนดที่ใช้งานค่ะ หรือถ้า job อยู่ในสถานะ pending นะคะก็จะขึ้นเป็นเหตุผลว่าทำไมยังไม่ได้รันค่ะ ซึ่งในส่วนนี้จะมีอยู่หลายเหตุผลนะคะ เหตุผลหลักๆที่จะเจอบ่อยๆ คือ resources นะคะ คือไม่มีทรัพยากรเพียงพอ เนื่องจากการใช้คำสั่ง SQ ปกตินะคะ จะได้ข้อมูลออกมาค่อนข้างเยอะและเราจะหา job ของเราไม่เจอค่ะ ในที่นี้นะคะเราสามารถใช้คำสั่ง SQ u ตามด้วย user ของเราค่ะ เพื่อดูเฉพาะ job ของเราได้นะคะ อย่างในตัวอย่างนะคะจะเป็น HQ u HPC user 2 ค่ะ อย่างบนหน้าจอนะคะ เรายังไม่มีงานอะไรรันอยู่ค่ะ ก็คือจะว่างไปนะคะ Get account นะคะ เป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะงานค่ะ มุมมองของ S d Account นะคะจะต่างจาก SQ นิดหน่อยค่ะ SQ เนี่ยจะแสดงสถานะงานทั้งหมดบนเครื่อง ส่วน S d Account นะคะ จะแสดงสถานะงานทั้งหมดที่เราสับมิดไปค่ะคำสั่งถัดไปนะคะคือคำสั่ง S Balance ค่ะคำสั่ง S Balance นะคะจะใช้ในการดูสถานะ SU ของเราค่ะ ว่าได้รับมาเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะคะ อย่างที่เห็นในหน้าจอนะคะจะเห็นว่า Account t r i n 001 ของเราเนี่ย ได้รับมา 1 0 0 0 0 0 SU นะคะเหลืออยู่ประมาณ 99,000 SU นะคะ ซึ่งคิดเป็น 99%ใช้ไป 900 SU ค่ะ อีกคำสั่งหนึ่งนะคะ ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันเลย คือคำสั่ง My Quota ค่ะคำสั่ง My Quota นะคะ จะแสดงสถานะการใช้งานพื้นที่ของเราค่ะ ซึ่งโดยทั่วไปนะคะจะมีพื้นที่ในส่วนของ Home แล้วก็ในส่วนของโปรเจกต์ค่ะ แต่ในบางกรณี User บางประเภทจะไม่มีพื้นที่ในส่วนของโปรเจกต์นะคะ อย่างบนหน้าจอนะคะในส่วนของ Home ลิมิตพื้นที่จะอยู่ที่50กิกะไบต์ค่ะ ซึ่งมีการใช้งานไปแล้ว30เมกะไบต์นะคะ นอกจากเราจะมีลิมิตในส่วนของพื้นที่แล้ว เรายังมีลิมิตในส่วนของจำนวนไฟล์ด้วยค่ะ ในที่นี้นะคะ ลิมิตของจำนวนไฟล์จะอยู่ที่ 3 0 0 0 0นนะคะ ซึ่งมีการใช้งานไปแล้ว 194 ไฟล์ค่ะ